ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติปารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิต ยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยานวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยานวชิโร แม้จันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้ พระราชาก็ไม่ตอบอะไร จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาว่า พระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจ เพราะทรงเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบาก กลับต้องถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควร ลูกขอกราบพระบาทพระมารดา ขอพระราชบิดา จงทรงได้ไปเทวโลกสมใจเถิด ขอพระมารดาทรงสวมกอดลูก แล้วประทานพระยุคลบาทให้ลูกได้กราบ ลูกจะจากไปแล้ว คงจะทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไป พระมารดาตรัสว่า มานี่เถิดลูกแม่ ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียด ประดับหัตถาพร ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้ว แม่จะประดับ ให้ลูกเป็นครั้งสุดท้าย เจ้าหญิงจันทา ผู้เป็นอัครมเหสี ของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาพลางร่ำไรกล่าวว่า พระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือ พระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคน แม้พวกเจ้าผู้เป็นสะพ้ยก็เป็นที่รักของเราเช่นกัน แต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเรา เจ้าหญิงจันทากราบทูลว่า ขอจงทรงพระกรุณาโปรดรับสั่งให้ข้าข้าพระบาทเสียก่อนข้าพระบาทจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมาน เพราะการจากไปของจันทกุมาร ถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์อย่างแท้จริง ก็จงฆ่าข้าพระบาททั้งสอง พระราชาตรัสว่า จันทา เจ้าอย่าทำอย่างนี้เลย ถึงเราบูชายันด้วยบุตรของเราแล้ว พี่ผัวน้องผัวของเจ้า ก็มีอยู่มาก จะกลัวอะไร เจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้ เจ้าหญิงจันทารำพึงรำพันว่า ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป เราจะดื่มยาพิษตายตามไป ไม่มีพระญาติของพระราชาพระองค์ใดเลย ที่จะกราบทูลทัดทาน ไม่ให้พระราชาฆ่า พระราชโอรส เชิญเถิด นี่ลูกข้าพระบาททุกคน ขอจงเอาลูกของข้าพระบาทบูชายันด้วย พวกเราจะได้ตายไปพร้อมกัน พระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้ เมื่อไม่ได้ผลอย่างไร จึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์ เจ้าชายจันทกุมาร ตรัสบอกว่า จันทา เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เราให้อาภรณ์แก่เธอมากมาย แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์เป็นครั้งสุดท้าย อย่าเสียใจเลย เจ้าหญิงจันทา สุดที่จะกลั้น ความเศร้าไว้ได้ พลางรำพันว่า เมื่อก่อนพระสอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระสอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคม ขณะที่พระนางจันทาคร่ำครวญอยู่อย่างนั้น พิธีการทุกอย่างในหลุมยันเสร็จแล้ว พวกอมาตนำพระราชบุตรมาให้ก้มพระสอคุกเข่าลงนั่ง รามน้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้ แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ ด้วยตั้งใจว่าจะตัดพระสอพระราชกุมาร พระนางจันทาเทวีเห็นดังนั้น ไม่มีที่พึ่งอื่นใด จึงประคองอัญชรีดำเนินไประหว่างประชาชนที่ชุมนุมกันมุงดู ทรงกระทำสัจจกิริยา ตั้งสัตยาธิฐานว่า กันดหาระ ได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกิน ด้วยความสัตย์จริงนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิด อมนุษย์เหล่าใด มีอยู่ในที่นี้ ยักษ์สัตว์ที่เกิดแล้ว และสัตว์ที่จะมาเกิดก็ตาม ขอจงช่วยเหลือข้าพเจ้า ให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามี ขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่ง ขออย่าให้พวกข้าศึก ชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลย